ริ่มปีใหม่ 2563 ด้วยการวิ่งนะครับ วันนี้วันศุกร์ที่ วันที่3 3มกราคมก็มาวิ่งริมทาง ก็เป็นส่วนหนึ่งของแฮปปี้เนสนะครับเป้าหมายในปี 2563 การออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งวันแรกก็คงจะค่อยๆวิ่งนะครับ วันนี้ก็ออกมาค่อนข้าง สายหนึ่งนะครับประมาณ7โมงเจ็ดโมงเช้าประมาณ 6 โมงกว่าๆนะครับ ก็วันนี้ดูเหมือนว่าจะสว่างค่อนข้างช้านะครับ แล้วก็ไม่ได้ดูนาฬิกาก็เมื่อคืนนี้ก็ ทบทวนเรื่อง Android นะครับ แล้วก็ดูในส่วนของ YouTube นะครับที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโออันนี้นะครับ พอดีเอ่อใช้กล้องโทรศัพท์มือถือกล้องโทรศัพท์มือถือนี้เอ่อจะเป็นแนวเป็นวิดีโอที่เป็นแนวตั้งนะครับถึงจะถือถนัดมือยังไม่มีเอ่อไม้เซลฟี่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหามาจะได้เป็นวิดีโอแนวแนวนอน แบบ